โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมสุขภาพดีโดย โรงพยาบาลเวชธานี โดยปกติเวลาคนเรามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายก็จะต้องไปพบแพทย์ใช่ไหมคะแต่หลาย ๆ ท่านที่เป็นโรคริดสีดวงเนี่ยไม่กล้าจะไปพบแพทย์ บางคนปล่อยไว้รุกราม จนกลายเป็นโรคมะเร็ง เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นโรคริดสีดวง ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อไม่ให้สายเกินแก้นะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะทีนี้มีวิธีการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงด้วยเลเซอร์ พักฟื้นน้อยไม่เจ็บตัวมาฝากกันค่ะราก็อยู่กับนายแพทย์อนนท์ใจอ่อนน้อมศัลยแพทย์ทั่วไปค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ คุณหมอค่ะขอถามนิดนึง บางคนไม่รู้ว่าอาการที่ตัวเองเป็นน่ะ เป็นลิสีดวงหรือเปล่า ทีเนี้ยเรามีวิธีการสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างว่า เออฉันเป็นแล้วนะ ก็จะมีตั้งแต่อันดับแรกถ่ายออกมาเป็นเลือดสีแดง หรือว่าเลือดสีแดงคล้ำหรือไม่ก็อาจจะมีติ่งเนื้อนะครับ ออกมาบริเวณทวารหนักคันบริเวณรอบ ๆ ทวารหนักหมอก็แนะนำว่า ให้มาที่โรงพยาบาลเนาะมาพบหมอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบเอ๊ะเราน่าจะเป็นทีเนี้ยเวลาจะไปหาหมอ หมอเขาจะมีการวินิจฉัยยังไงบ้างนะหมอวินิจฉัยยังไงบ้างอะโอเคครับอันดับแรกเราก็จะเริ่มจากการซักประวัติคนไข้มีอาการยังไงมาบ้างนะครับ ตรวจบริเวณรอบ ๆทวารหนักใช้อุปกรณ์ใส่เข้าไปนะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยดูระยะของลิสีดวงทวารหนักได้นะครับว่าคนไข้เป็นระยะที่ 1 2 3 4อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นเยอะก็ไม่ ไม่ต้องผ่าตัด แต่ว่าใช้เลเซอร์ในการรักษาได้ใช่ไหมคะใช่ครับในปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างเช่นการใช้เลเซอร์ ที่ทำลายบริเวณเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตัวของริดสีดวงนะครับทำให้ริดสีดวงทวารหนักเนี่ยฝ่อไป ไม่มีแผลผ่าตัดนะครับ มันจะเป็นหัวเลเซอร์นะครับเข้าไปใช้พลังงานทำลายตัวของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณริดสีดวงทวารหนักฟื้นตัวเร็วนะครับเจ็บน้อยมากนะครับผมนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนนะครับหลังจากนั้นก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ใครที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นริดสี ดวงนะคะ ก็ไม่ต้องกลัวรีบไปพบแพทย์นะคะ การรับประทานอาหารก็สำคัญนะคะ ทานผักผลไม้ทานอาหารที่มีกากใยเยอะๆแล้วก็ขับถ่ายเป็นเวลาก็สามารถช่วยได้นะคะ วันนี้ขอบคุณคุณหมอมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเวชธานี ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI